สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พุทธศักราช2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร ฉบับที่ 3 พุทธศักราช2542 ให้คำนิยามสิทธิบัตรไว้ดังนี้ สิทธิบัตรหมายถึง หนังสือสำคัญที่ออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะตามที่กำหนดในกฎหมาย กฎกระทรวง หรือระเบียบว่าด้วยสิทธิบัตร พุทธศักราช2522 เป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่ง ที่ผู้ประดิษฐ์คิดค้นหรือผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ มีสิทธิ์ที่จะผลิตสินค้าจำหน่ายสินค้าแต่เพียงผู้เดียวในช่วงระยะเวลาหนึ่งอนุสิทธิบัตร หมายถึง หนังสือสำคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์คิดค้น เช่นเดียวกับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ แต่แตกต่างกันตรงที่ การประดิษฐ์ที่จะขออนุสิทธิบัตรจะเกิดจากความคิดสร้างสารรค์ที่มีระดับการพัฒนาไม่สูงมากนัก แต่แตกต่างกันตรงที่ การประดิษฐ์ที่จะขอรับอนุสิทธิบัตรจะเกิดจากความคิดสร้างสารรค์ที่มีระดับการพัฒนาเทคโนโลยีไม่สูงมาก หรือเป็นการประดิษฐ์คิดค้น หรือปรับปรุงเพียงเล็กน้อย และมีประโยชน์ใช้สอยมากขึ้น